สำหรับประโยค我下午五点左右和您联系可以吗我需要找到一个可以当您导游的人แปลว่าดิฉันจะติดต่อลูกค้าเวลาประมาณ17นาฬิกานะคะต้องหา ไกด์ที่ว่างที่มาเป็นไกด์ให้ค่ะคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า下午แปลว่าตอนบ่ายคำว่าห้าอ่านเป็นภาษาจีนว่า五 คำว่าเปลี่ยนแปลว่ามง คำว่าสวยหยกแปลว่าราวๆหรือประมาณ คำว่าเหอแปลว่ากับหรือและ คำว่าหนีแปลว่าคุณหรือท่าน คำว่าเหลียฉีแปลว่าติดต่อ คำว่าเคยแปลว่าได้ คำว่ามาแปลว่าไหม สำหรับประโยค我需要找到一个 可以当名导游的人ซึ่งแปลว่าฉันจะต้องหาไกด์ที่ว่างมาเป็นไกด์ให้นั้นคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า需要แปลว่าจำเป็นต้องคำว่า找到แปลว่าหาได้คำว่า一个แปลว่าหนึ่งคนคำว่า可以แปลว่าได้คำว่าต้องแปลว่าทำหน้าที่คำว่าหนี แปลว่าคุณหรือท่านคำว่าต่อยแปลว่าไกด์หรือมักคุเทศก์คำว่าเตอแปลว่าของคำว่าเหรนแปลว่าคนสำหรับประโยค好的没问题我们等着您的消息แปลว่าโอเค ไม่มีปัญหาครับ เราจะคอยให้คุณติดต่อมาคำว่า好的แปลว่าดีหรือโอเคคำว่า ไหมแปลว่าไม่มีคำว่าหาแปลว่าปัญหาคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า等着แปลว่ารออยู่คำว่า您แปลว่าคุณหรือท่านคำว่า的แปลว่าของคำว่า消息แปลว่าข้อมูลข่าวสาร